ประโยค Oui monsieur je sais où il est แปลว่า โอเคครับ ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ประโยค Je sais où il est เป็นประโยคความซ้อน ประโยคแรกคือ Je sais แปลว่าฉันรู้ ประโยคที่สองคือ Où il est มันอยู่ที่ไหนคำว่ามันแปลมาจากคำว่า il ซึ่งปกติแปลว่าเขา แต่ในกรณีนี้ เนื่องจากคำว่า il แทนคำว่า votre hôtel จึงแปลเป็นภาษาไทยว่ามัน